พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนนัก2022 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ECG วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย นำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยสวทชอเอง พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยผลงานวิจัย ซึ่งต่อยอดเป็นนวัตกรรมตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ DCG ในสาขาต่างๆ มากมาย นวัตกรรมเหล่านี้พร้อมนำมาโชว์ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช หรือ NAC 2022 แล้วครับ งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช ครั้งที่ 17 2 7ภายใต้แนวคิด พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG ในรูปแบบออนไลน์ มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช และหน่วยงานพันธมิตร การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และทดสอบชั้นนำของ สวทช เพื่อให้เกิดการต่อยอดกับธุรกิจนวัตกรรมร่วม มถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทยโดย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน